ฮาโลวีนนะผมเกมนี้อยู่ในค่าย PG นะผมเดี๋ยวเรามาลุยเลยว่าวันนี้จะแตกถึงขนาดไหนครับผมมาลุยเลือดมาครับผมถ้ามางล้สนใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดิงแจ้งเตือนกดติดตาม วันนี้เราเาเล่นเกมแปลกนะผมเขาเล่นเกมแปลกมาอ้าวเราวัสกิเตอร์เข้ามาจนได้ครับผมโอ้โห ต้นนาทีเท่านั้นหนึ่งต้นนาทีเท่านั้นนะครับผม โอ้โหที่นี่ของจริงครับผมก็แจกของจริง ก็แจกจริงก็แจกจัง อยากเล่นก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ ต้องบอกผมเกมนี้ผม ตัววายผมหัวมังกรมะเขือมังคุดเทศหรือว่าเป็นหัวปลาทอง มันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะผมถ้าเกิดมี5หัวก็วิ่ง5หัว ผมมันจะกระโดดไปเรื่อยๆโดยการสุ่มไปโอเคเม็ดนี้ไหลมาแล้วต่อด้วยวายเป็น 3 ตัวนะตอนนี้วิ่งมันจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆครับผมวายตัวนี้จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะวายจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆครับผมวายจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผม วานมันจะวิ่ง อยู่ไปจนกว่าเราจะหมดรอบฟีสเกตเตอร์โอเคแบบวนี้ สวยงาม เชื่อมเม็ดนี้โอ้โห แตกอีกแล้วมันที่260ครับผมตัววาลีจำนวน2 รอบ แล้วก็วายยังไงครับผมวันนี้ แตกอีกแล้วครับผมเพื่อนโอ้โหอยากเล่นเทียมผมสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะ สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ แล้วก็บอกเลยว่ายิ่งตอนนี้ผมคุณไปแนะนำเพื่อนนะไปแนะนำเพื่อน ยิ่งแนะนำเยอะยิ่งได้เล่นเยอะ ยิ่งได้เล่นเยอะคืออะไรผมคุณจะมีทุนคุณจะมีทุน แล้วคุณก็จะร่ำรวยมากมากโอ้โหที่นี่เขาแจกดีแจกหนักจัดจริงโดยเฉพาะระบบลิงโอเคผมก็ฝากไว้กดแจ้งกดซับสไครป์ลิงแจ้งเตือนนะผมเกมเนี้ยแจกดีมากแล้วก็แนะนำให้เข้ามาเล่นนะครับผมมีค่าบีจีเนาะหาง่ายผมหาง่ายเกมนี้ก็มันก็จะเป็นรูปอย่างเงี้ยเป็นรูปหัวปักทองรูปหัวปักทองนี้ก็ใส่ชุดสีม่วงครับผมลองกดเลื่อนเลื่อนหาดูว่าผมมันจะอยู่แถวด้านล่างหน่อยครับผมเพราะเป็นเกมเก่าเนาะเป็นเกมเก่าแต่ผม หลายคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เล่นเกมใหม่ เพราะเกมใหม่มันไม่แตกก็จะเล่นทำไมเพื่อน เกมใหม่มันไม่แตกก็จะเล่นทำไม เพราะเล่นแล้วมันไม่แตกเล่นมันไม่ได้เล่นทำไมเราก็ต้องเล่นเกมที่มันเล่นแล้วมันได้นะครับผม ก็คือเกมนี้นั่นเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครชอบฝากกดติดตามด้วยรับรองรอกระทงนี้ครับผมอย่าเลืกผมผมไม่เลืมนะผมที่ผมนัดไว้รอกระทงนี้เรามีแจกโอ้โหแตกอีกแล้วเองครับผมท่านผู้ชมเกมไม่แตกจะเล่นทำไมเราก็ต้องเล่นเกมที่มันแตกนะครับผม เกมเล่นเกมใหม่มันสวยงามจริงแต่มันเล่นแล้วมันไม่แตกจะเล่นเพื่อ เกมนี้ผมเล่นแต่มูมินค่ายพีจีลองเข้ามาเล่นตามกันดูเนาะแต่ว่าที่อื่นไม่รู้เป็นไง แต่ที่นี้ผมเล่นได้มันได้ครับผม ก็ลองเข้ามาเล่นตามกันดูเนาะอยู่ในค่ายพีจีลิงก์อยู่ด้านล่างสามารถกดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมเข้ามาขอบคุณกันด้วยสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊บโอ้โหแต่อีกแล้ว่อสุดท้ายรางวัลระดับบิ๊กวิงเข้าไปที่400 500ขึ้นไปดิโอ้โห จบสวยงามบายบายจุ๊บจุ๊บรู้เรื่องขนมด้วย